we go. แต่ขี่จักรยานขี่ไป ไอ้หนุ่มเครื่องไฟจ้าเดี๋ยวยังจะมาสามชาติเราดีกันแล้วกันเดี๋ยวเราพิเศษให้เครื่องไฟทุกท่านเลยแล้วกันเดชะเดชะวิเดช์ time. the moon. อบหวานนะครับเมื่อเสียตังค์ต่อไปนี้ก็คงจะเสียตังค์กันแล้วนะหรือว่าทำบุญด้วยกันละกันในงานเทศมหาชาติ แล้วก็ฉลองนะครับเรียกว่าสมโพธิ็จะไจม่ตะเกียนแล้วก็ไอ้ไข่ด้วยนะครับสิบบาทครับหนึ่งใบถ้าจะซื้อยี่สิบบาทก็ได้สามใบ บัตรเหมาหนึ่งร้อยนะครับบัตรเหมาหนึ่งร้อยบัตรเหมบครับผมเอาสามผลงานเพิ่งแรกรอบที่หนึ่งในจังหวะตรุมก่อนลวกัน แล้วก็รำวงแล้วก็สามจ้าครับ เชิญครับบัตรธรรมดารอบนี้เชิญครับ ครับผมซื้อบัตรได้ที่โต๊ะด้านหน้าได้เลยนะครับ ช่วงนี้ ในจังหวัดตลุงในงานเพลงสาวนครชัยศรีเฉิน